แล้วสมัยก่อนเนี่ยครับแม่แล้วเขาจะจ้างงานเราเนี่ย เขาจะติดต่อเรายังไงบ้างไหมเขามานะเขามา มันไม่มีโทรศัพท์นะ สมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเพจไม่มีพีดีไม่มีไม่ไม่ไม่ไม่ไม่มีอะไรหมดเลย แล้วทำไงเขาก็พยายามหาจันได้เออหาที่อยู่จันได้อบางทีไปเล่นที่ไหนเขาก็จะบอกที่อยู่ว่าเอออยู่ตรงไหนเขาจะบอกเขาไว้ ก็ต้องมีสัญญา มันก็มีในสัญญา อ๋อเมื่อก่อนนก็มีสัญญา ใช่สัญญา แล้วเมื่อก่อนนี้มีมัดจงมัดจำอะไรไหมแม่มันก็ต้องมีเนาะ ต้องมีมัดมีจำมัดจำมัดจำร้อยสองร้อยแล้วก็มาจแล้วทั่วประเทศเนี่ยคุณแม่ไปไปแสดงมาหมดแล้วไหมฮะไปทุกจังหวัดนะ ไปทุกจังหวัด ทุกจังหวัดเเลยไหมเนี่ยอาจจะไม่ทุกอำเภอนะ มีมีสุไหงโกโลกยังไม่เคยไปซไหงไกโกลกใต้นะ ยังไม่เคยไป แม่ห้องสอนแม่หมดแล้วเหนืออีสานหมดไปมาหมดหมดแล้วชายแดนชายเดินไปหมดแล้วแล้วที่ไหนที่คุณแม่ประทับใจมากที่สุดครับที่แสดงประทับใจทุกที่นะคนดูเขาเขาดีกับเราอะเนาะโอ้ยมาเจออะไรเงี้ยแม่จะเป็นคนที่ว่าเข้าคนง่ายเนาะเจอคนแก่แม่ก็จะเข้าไปทักทายเขาจะบอกเอออีหนูเองไม่รังเกียจคนแก่อะไรเงี้ยเองไม่เกียจแล้ว ที่คนอีคนอีสานเนี่ย เขาก็จะแต่งตัวไม่หรูหรานะแม่ไปแม่ก็จะเข้าไปไหว้แล้วเข้าไปกอดเขาแล้วเขากินหมากเนี่ยเขาก็กล่าวว่าเราต้องรังเกียจหมากใช่ไหมเพราะว่าแม่เราก็กินหมากเราก็เลยจะรังเกียจตัวแม่เองก็กินหมาก เราเข้าไปกินกับเขาไหมบางทีถ้าแม่ไปวันแม่ไปขอกินเออแม่ก็ไปขอกินคำหนึ่งแล้วแม่ก็แปรงฟันล้างฟันก็โอเคอืมครับก็ก็มัน ก็มันก็สนุกทุกที่อ่ะเราเราต้อง เราไม่ใช่ว่าเราเป็นนักแสดง แล้วต้องโอ้โหต้อง ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่จะเป็นคนแบบนั้นไม่ใช่งั้นเราปกติไม่จะเดินเข้าไปหาเขาคนแก่ยิ่งคนแก่ด้วยนะ คนแก่เรายิ่งสนใจเขาเนาะคนแก่เขาเขาเข้าเราเข้าไปหาเขาเนี่ยเขาก็รู้สึกเขาจะมีความสุขเขาเห็นเราเขาก็มีความสุขเออ ไม่รู้นะ เขารับเขาอาจจะรับรู้ได้ แม่เขารับรู้ได้ว่า เออเขาเขามีความสุขนะ เวลาเข้าไปกอดเขาเข้าไปจับแขนบีบแขนเขาเนี่ยแม่เจอคนแก่แม่จะเข้าไปงั้น ทุกวันนี้แม่ก็ทำงั้น ดีครับดีครับเพราะเรามีญาติคนแก่เยอะนะอพอไปแม่ก็จะเข้าไปหาเข้าไปกอดแล้วทุกคนแม่จะเข้าไปหอมแก้มทุกคนบางทีก่อนจะกลับนะก็หอมแก้มยายทีน้ายายหอมแก้มอะไรเงี้ยแม่จะเป็นคนเออแม่ทำงั้นนะไม่รู้ไม่ใช่ว่าจะเสแสร้งทำแล้วาทำได้เพราะใจเรามีคนแก่เรามียายมีแม่เราก็ทำอย่างนี้ เราเห็นคนนี้ก็เหมือน เหมือนยายเหมือนแม่เราเออเหมือนญาติเรานะ เออแม่ทำงั้นแหละ ตอนนี้เราอยู่กับน้องปืนนะฮะก็น้องน้องปืนรู้จักลำตัดได้ยังไงลูกก็ไปเซิร์ชหาใน YouTube ครับเซิร์ชหาใน YouTube แล้วทำไมถึงไปเซิร์ชหาใน YouTube อะครับ ก็ผมชอบดูเพลงช่อยแล้วไอ้ลำตัดเนี่ยมันขึ้นมาผมก็เลยกดเข้าไปดูปแล้วก็ฟังมันเพาะดีครับมันพอดีอ๋อรู้จักมานานยังกี่วันกกี่เดือนละประมาณเดือนหลายเดือนเหมือนกันครับประมาณหลายเดือนแล้วเออเราชอบเราชอบ ฟังเพลงไหนมากที่สุดมีชื่อเพลงในดวงใจไหม หรือที่เราชอบที่สุด รู้จักรู้จักชื่อเพลงไหนมาก รู้จักชื่อเพลง แต่ชอบฟัง แต่ชอบฟัง แล้วเรามาที่บ้านแม่สีนวลได้ยังไง เรารู้จักมาจากไหนก็ไปเซิร์ชหายพวก Google อะไรเงี้ยครับ Google ที่อยู่นะฮะครับที่อยู่พวกเบอร์โทรก็เลยโทรสอบถามอ๋อแล้วทางบ้านทางบ้านติดต่อมาใช่ไหมหนูติดต่อเองหมติดต่อเลยองหมดเลยโหสุดยอดเลยนะฮะเออแล้ว น้องปืนลองร้องสัมเปิลเล็กๆให้ให้ให้คนทางบ้านได้ฟังหน่อยได้ไหมโอ้เจ้านกน้อยเอ่ย ก่อนนี่เคยจับอยู่บทคอนนะโอ้เจ้านกน้อยเอ่ยก่อนนี่เคยจับอยู่บทคอน เจรจาจูจีกล่อมพี่ ให้นอนเจรจาเสียงร้องกล่อมน้อง ให้นอนเละ เจ้ามาหลุดจากกรงหลงเข้าดงกลางดอน ทิ้งน้องให้นอนคนเดียว เอ้ย ชื่นจิตนี่กระไรที่ถูกต้องตรงนี้เออ้ออชื่นจิตนี่กระไรชื่นใจจะไปเที่ยวเล่น ลมพัดเย็นเย็น จะไปเที่ยวเล่นในสวนลำไยอ่ะชื่นจิตนี่กระไรชื่นใจจะไปเที่ยวเล่น ลมพัดเย็นเย็น จะไปเที่ยวเล่น ในสวนลำไยลมพัด อัไหนบอกไม่ได้ไงชาปริง กระทอมปริงเอ้ย ชาปริงชาปริงกระทอมปริง ชาปริงละกระทอมปริงเอ้ย ชาปริงชาปริงกระทอมปริง บุญพาได้มาพบผ่าน บุญพาได้มาพบผ่าน เจอแม่นงครานตาหวานจริงๆ ชาปริงละกระทอมปริงเอ้ยชาปริงชาปริงกระทอมปริงชาปริงกระทอมปริงเอ้ยชาปริงชาปริงกระทอมปริงบุญพาได้มาพบผ่าน บุญพาได้มาพบผ่านเจอแม่นงครานตาหวานจริงๆอาเอารำมนามาโจทิ้งชาปลิงแล้วก็ทอมปลิงเอ้ยชาปลิงชาปลิงกระทอมปลิง ชาปลิงกระทอมปลิงเอ้ยชาปลิงชาปลิงกระทอมปลิงบุญพาได้มาพบผ่าน บุญพาได้มาพบผ่านเจอแม่นงครานตาหวานจริง ๆ บางคนก็บอก ทำไมทำไมจะต้องให้เด็กร้องพร้อมกัน ร้องพร้อมกันมันดีอย่างหนึ่ง คนไหนที่ไม่ได้ต้องตา คนนี้ดึงไปด้วย คนที่ร้องเป็นดึง คนไม่เป็นไป แล้วมันก็จะค่อย ๆได้นะมันจะช่วยชุดกันใช่มันก็จะช่วยกัน อีกคนร้องไม่ยังไม่ถูกจังหวะอย่าง อันนี้มาใหม่เนี่ยไม่ถูก อันนี้เขาได้ร้องบ้างแล้ว ก็จังหวะมันก็จะไปด้วยกันเขาจะรู้ไปด้วยกันเป็นวง ใช่เขาจะได้รู้ว่าเอ้ยจังหวะอย่างนี้ จังหวะนี้นะจังหวะ เพราะฉะนั้นเวลาแม่ไปสอนเนี่ยแม่จะให้ร้องพร้อมกัน ไม่ว่านักศึกษาหรือแม่ว่าอะไร ผู้ใหญ่แม่ก็ให้ร้องพร้อมกัน คือสอนลูกคู่ไปแล้วให้ร้องพร้อม เดินเนื้อก็ให้ร้องพร้อมกัน